ครับริ่มเลือดอุดตันก็คือเป็นภาวะที่มีส่วนประกอบของเลือดนะมีการแข็งตัวผิดปกติ จึงจับตัวกันเป็นก้อนนะครับ หรือว่าเรียกว่าเป็นริ่มไปอยู่ที่ตามเส้นเลือดต่าง ๆ ซึ่งทำให้ขัดขวางการไหลเวียนของเลือด ซึ่งเกิดได้ทั้งเส้นเลือดแดงแล้วก็เส้นเลือดดาสามารถเกิดได้ทุกส่วนของร่างกายครับ ที่จะมีความรุนแรงเยอะๆก็อาจจะเป็นเส้นเลือดที่ ไปเลี้ยงที่ปอด หรือว่าเส้นเลือดหัวใจ อันนี้ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ แต่ถ้าเป็นอุดตันเส้นเลือดที่สมองก็นำไปสู่อัมพฤกษ์อัมพาตหรือทำให้สมองบวมนะครับหรือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดแดงที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้บริเวณนั้นๆ ขาดเลือดนะครับหรือว่าถ้าเป็นระบบของเส้นเลือดดำก็อาจจะมีอาการบวมอะไรอย่างนี้ตัววัคซีนเองนะครับมันก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยนะครับมีรายงานมีข้อมูลณ ปัจจุบันก็พบว่า วัคซีนที่อาจจะเพิ่มความเสี่ยงได้บ้างนะครับ ได้แก่วัคซีนแอสตราเซเนกาแล้วก็วัคซีนจอร์นสันนะครับ ก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดลิ้นอุดตันได้บ้าง หลังจากได้รับวัคซีนแล้วนะครับ ก็จะมีคนไข้บางคนที่อาจจะเกิดริ่มเลือดอุดตันขึ้นมาได้นะครับ ซึ่งจากข้อมูลเท่าที่ทราบเนี่ยก็อัตราการเกิดค่อนข้างน้อยมากนะครับ น้อยระดับ 1 หรือน้อยกว่า 5 คนในประชากรหลักแสนหลักล้านคนนะครับ ที่เจอบ่อยกว่าก็มักจะเป็นเพศหญิง เป็นประชากรที่อายุค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในช่วงวัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่นะครับ โดยเฉพาะอายุที่น้อยกว่า 50 ปี ก็จะความเสี่ยงมากกว่าคนอายุเยอะๆหน่อยครับ ก็อย่างที่กล่าวไปว่าริมเลือดอุดตันก็เกิดได้หลายหลายที่เนาะ เพราะฉะนั้นอาการก็ขึ้นอยู่กับเส้นเลือดบริเวณไหนที่มีการอุดตัน อย่างเช่นถ้าเป็นริมเลือดอุดตันที่สัมพันธ์กับวัคซีนเนี่ย ก็พบว่าตำแหน่งที่เจอได้บ่อย เกิน 70%เนี่ย ก็คือตำแหน่งของเส้นเลือดดำที่สมอง เพราะฉะนั้นเมื่อเส้นเลือดดำที่สมองอุดตันก็อาจจะมี อาจจะมีอาการนำมาโดยเช่นปวดศีรษะ ตาผ้ามัวภาพซ้อน วิงเวียนศีรษะบ้านหมุนอะไรอย่างนี้ได้ครับจริง ๆ วิธีแก้เบื้องต้นไม่มียังไงก็ควรจะต้องได้รับการวินิจฉัยก่อนนะครับ โดยส่วนใหญ่อาการก็จะเกิดหลังจากได้รับวัคซีนไปราวๆ1-2 สัปดาห์ ถ้าเกิดว่า มีอาการปวดศีรษะตาผ้ามัว ภาพซ้อน ก็ควรมาตรวจละเอียดครับแล้วก็ปกติจะยืนยันการตรวจวินิจฉัย โดยใช้ทั้งประวัติการตรวจร่างกายนะครับประวัติการได้รับวัคซีน การตรวจจะพบภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมด้วยนะครับ แล้วก็จะนำไปสู่การทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่สมองก็จะพบริมเลือดอุดตันได้ จริง ๆ แล้วก็ไม่บอกยาก เพราะว่าอาการปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ มีไข้ ในวันแรกๆของการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวันวันแรกกับวันที่2เนี่ยก็เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เจอได้บ้างอยู่แล้วนะครับ เนื่องจากมันมีการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการในระยะของการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะมีภาวะที่คล้ายๆ ความเจ็บป่วยอยู่แล้ว คล้าย ๆ คนเป็นหวัด ก็จะมีปวดหัว แต่มันก็ไม่ควรจะรุนแรงนะครับ อาจจะมีไข้ได้บ้าง ปวดกล้ามเนื้อนะครับ ซึ่งก็จริงๆ ก็แยกจากกันยาก แต่ว่าริมเลือดอุดตันเนี่ยมันจะเกิดเลทหน่อยมันก็จะเกิด โดยส่วนใหญ่เกิดเป็นหลักสัปดาห์นะครับ คนที่เคยมีประวัติริ่มเลือดอุดตันอยู่เดิมเนี่ย ถ้าดูตามกลไกการเกิดที่เกิดจากวัคซีนแล้วเนี่ย มันก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็คือเกิดคนละกลไก เพราะว่าจากวัคซีนมันเป็นเหมือนกลไกพิเศษนะครับ เพราะฉะนั้นก็คำแนะนำนะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นข้อห้าม ทุกคนก็ยังมาฉีดวัคซีนได้เหมือนเดิมนะครับ แล้วก็ยาต้านริ่มเลือด ยาต้านเกล็ดเลือดนะครับ ก็ยังให้ทานอยู่ตามปกติเนาะนะครับ ไม่ต้องหยุดยาครับ ครับแต่อย่างไรก็ตามก็พบว่าความเสี่ยงที่ถูกกระตุ้นได้จากการฉีดวัคซีนเนี่ยก็ยังน้อยมากเมื่อเทียบกับความเสี่ยงอื่นๆ ที่เรารู้กันดีนะครับ เช่น การที่ผู้หญิงทานยาคุมเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอุดตัน มากกว่าการฉีดวัคซีนซะอีกเป็นร้อยเท่านะครับแม้กระทั่งการสูบบุหรี่เองเนี่ยก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะมีเรื่องเลือดอุดตันมากกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยความเสี่ยงมากกว่าเป็นพันๆเท่านะครับแล้วก็ในช่วงนี้ที่สำคัญเนี่ยก็คือคนไข้ที่ติดโควิดเนี่ย มีความเสี่ยงที่จะเกิดริ่มเลือดอุดตัน จากการติดโรคโควิดเนี่ยมากกว่าความเสี่ยงจากวัคซีนเป็นหลายพันเท่าถึงเป็นหมื่นเท่านะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าความเสี่ยงที่จะเกิดริ่มเลือดอุดตันจากวัคซีนเนี่ยก็ยังเกิดน้อยมากนะครับ ก็คิดว่าจึงน่าจะคุ้มที่จะมาฉีดวัคซีนกันนะครับแล้วก็ใช้การสังเกตอาการแล้วก็การตรวจอย่างรวดเร็วดีกว่า ถ้าไม่อยากพลาดสาระดี ๆ ของโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่าง และกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ